you. จบไปนะตบท้ายกันเลยนะสำหรับในชุดนี้กันนะครับนะฮะขอออฟฟิศอ่าเดี๋ยวจัดให้เนอะเดี๋ยวพี่ยอจัดให้กับผมนะในจังหวะออฟบิดเหรอครับผมโอ้โหเดี๋ยวจัดให้แน่นอนครับนะครับผมเนะแนะนำมาเราจัดให้นะฮะถึงไหนไม่แนะนำมาเราไม่จัดให้ครับ เดี๋ยวจัดให้ทุกแนวเลย พยายามจะจัดให้ทุกจังหวะแล้วกันเนาะครับผมนะครับผม แม่นะฮะพี่น้องมาจุฬากันเต็มที่เลยนะครับคืนนี้นะอย่าลืมนะมีการมีงานอย่าลืมใช้กับพวกเรา ทีมงานสารักชุดวงนะฮะครับผมว่าจะเป็นในรูปแบบของระบงกันยุกหรือว่าดนตรีสด ครับผมนะฮะ